Hi everyone it's me อาจารย์แอนสวัสดีค่ะ มาพบกับอาจารย์แอนนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ สระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะ วันนี้เราลองมาฝึกการผสมคำในภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะ ซึ่งการผสมคำในภาษาอังกฤษนั้นแบ่งออกเป็น 7 แบบด้วยกันนะคะ แบบที่ 1 คำที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะและสระแท้ ตัวอย่างเช่น me m e me ที่แปลว่า ฉัน hi h i hi ที่แปลว่า สวัสดี และตัวอย่างสุดท้ายนะคะ go g o go ที่แปลว่า ไปนั่นเองค่ะ แบบที่2คำที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะ สระแท้ และตัวสะกด ตัวอย่างเช่น red r e d red ที่แปลว่า สีแดง dog d o g dog ที่แปลว่า สุนัข sun S U N Sun ที่แปลว่า พระอาทิตย์ค่ะ แบบที่ 3 คำที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะ 2 ตัว ตัวอย่างเช่น gray G R A Y gray ที่แปลว่าสีเทา t h i n T H I N t h i n ที่แปลว่า ผอมบาง และคำสุดท้ายนะคะ stop S T O P stop ที่แปลว่า หยุดค่ะ แบบที่ 4 คํที่ประกอบไปด้วยตัวสะกด 2 ตัว ตัวอย่างเช่น dark D A R K dark ที่แปลว่า มืดค่ะ f i s h F I S H f i s h ที่แปลว่า ปลา นั่นเองค่ะ หรือ pink P I N K pink ที่แปลว่า สีชมพู และตัวอย่างสุดท้ายนะคะคำว่า monk M O N K monk ที่แปลว่า พระค่ะ แบบที่ 5 คำที่ประกอบไปด้วย สระประสม ตัวอย่างเช่น สระประสม o o ที่ออกเสียงว่าอูอย่างเช่นในคำว่า good g o O D good แปลว่า ดี หรืออย่างเช่นคำว่า roof R O O f roof ที่แปลว่า หลังคา สลับผสมอีกตัวหนึ่งนะคะ อย่างเช่นคำว่า keep K E E P keep ที่แปลว่า เก็บ และสลับผสมอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือ ou ที่ออกเสียงว่า ow นะคะอย่างเช่นในคำว่า proud p r o u d proud ที่แปลว่าภูมิใจค่ะ แบบที่ 6คำที่ขึ้นต้นด้วยสระ ตัวอย่างเช่น o n on ที่แปลว่าข้างบนค่ะ an a n an ที่แปลว่า1หรืออย่างเช่นคำว่า s a s s ที่แปลว่าในขณะที่ หรือ at a t at ที่แปลว่า ตำแหน่งที่ it i t it ที่แปลว่ามันนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ in i n in ที่แปลว่าข้างใน และตัวอย่างสุดท้ายนะคะ us u s us ที่แปลว่าพวกเราค่ะ และแบบสุดท้ายนะคะคำที่ขึ้นต้นด้วย ch และ sh ค่ะ การออกเสียง ch และ sh นะคะจะมีข้อแตกต่างนิดนึงตรงที่ ch เวลาเราออกเสียงนะคะ ให้เราเอาลิ้นแตะอยู่ที่หลังฟันบน แล้วก็เปล่งเสียงออกมานะคะ ดูปากนะคะเชอเชอแต่สำหรับ sh นะคะ เวลาเราออกเสียงเนี่ยให้เราหอบปาก เป็นรูปวงกลมแล้วปล่อยลมออกมา นะคะยกตัวอย่างเช่นเชเชเราลองมาดูการผสมคำที่ขึ้นต้นด้วย ch และ sh กันนะคะ คำแรก chip chip c h i p chip ที่แปลว่ามันฝรั่งทอดกรอบแผ่นบางๆนะคะ chop chop c h O P chop ที่แปลว่า สับ สับหมู sheep sheep C H E A P cheap ที่แปลว่าราคาถูกสำหรับเสียง sh นะคะ เวลาเราออกเสียงให้เราปล่อยลมออกมา นะคะ ผ่านริมฝีปากที่ห่อเป็นรูปวงกลมนะคะ อย่างเช่นคำว่า ship s h i p ship ที่แปลว่า เรือ หรือคำว่า shop s h o p shop ที่แปลว่า ร้านค้าและตัวอย่างสุดท้ายนะคะคำว่า sheep s h w e p sheep ที่แปลว่า แกะค่ะ ค่ะ แล้วเราก็ได้เรียนรู้การผสมคำในภาษาอังกฤษทั้ง 7 แบบกันไปแล้วนะคะ หวังว่านักเรียนทุกคนจะนำ ข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวค่ะ English is easy